พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนการผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืนด้วยวทน อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้โคเนื้อและโคนม มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง แต่ค่าอาหารสัตว์สำเร็จรูปที่มีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงโคของเกษตรกรสูงขึ้นด้วยครับ สวทช ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์คิดค้นนวัตกรรมสูตรอาหารผสมสำเร็จรูป TMR Total Mixed Ration โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้เป็นวัตถุดิบหลักช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร และการจัดการฟาร์มให้เกษตรกร อาหาร TMR เกิดจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยคำนวณสัดส่วนของ ของอาหารทั้งสองชนิดจากน้ำหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโค จากการทดสอบใช้อาหาร TMR พบว่าช่วยควบคุมระดับความเป็นกรดด่าง ในกระเพาะโค ให้คงที่ได้ดีกว่า การให้อาหารหยาบและอาหารข้นแยกกัน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารของโค และที่สำคัญต้นทุนอาหาร TMR นี้ไม่เกิน 5 บาทต่อกิโลกรัมมุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร